ขอตัวแพงสุดจบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเติมเดี๋ยวกุ้ยี่ปี่ยี่ปี่ยี่ปี่ยี่ปี่เอาเติม。 โอเคครับผมก็ขอกราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผม วันนี้ครับผมอากงตัวเต็งยิปปี้ยิปปี้นะครับผม แล้วตอนนี้เราอยู่ในเกม Fortune Mouse นะครับผมในค่าย PG Slot หรือ Slot PG Slot PG ล่าสุดนะจ้ะโอเค วันนี้เราไม่ได้ทุนสามร้อยบาทหลานเอ้ยเราไม่ได้ทุนสามร้อยบาทหลานเอ้ยนะครับผมมาวันนี้มาเป็นมาดอากงนะอากงอากงตัวเต็งอ่ะ โอเค ก่อนที่ข้าไรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไคร b e แห้กองตัวเต็งกันด้วยนะ ผมเพื่อจะเป็นกำลังจะไอ้ผมนะ โอ้ย สะอึก โอเค คำเตือนนะผมคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิง ไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรได้รับคำแนะนำในการรับชม โอ้สะอึกอ่ะไปครับผม เราเริ่มต้นที่เบ็ดน้อยๆก่อนนะผมเบ็ดสิบบาทนะ เราเล่นไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ของทุน โอ้ย สะอึกอ่ะเฮ้ย วิ่งมันหิดขออนุญาตปรับกล้องสักครู่นะครับเอาเติมปรับกล้องสักครู่นะครับท่านผู้ชมเอาไอ้หัวหาย หัวหาย อ่ะ โอเค วันนี้เรามาที่ทุน 300 บาทนะผม โอ้โอ้ทำมันกูแรงเกินว่ะเฮ้ยนี่อากงตัวเต็งนะเฮ้ยกูตัวเต็งนะ ย่าย่าเอาเฮ้เอาเฮ้พี่อ่าพี่อ่าถ้าผมว่าหมุนสามสิบนี่น่าจะหมุนตูดไปนานแล้วเนี่ย เรียบร้อย เรียบร้อย อุ้ยจะเลินจะเลินนะ โอ้โห เกือบหมดตูดโหไหวไม่ไปอยู่ช่องล่างวะเมื่อกี้ได้สองสองลายเลยนะผมสองลายจ่ายนะ เออลืมบอกเวลาที่เล่นตอนนี้เลยนะผมเวลาที่เล่นตอนนี้เป็นเวลาตีสามสิบเก้านาทีนะครับไอ้พี่ไอ้พี่โอ้โหดูดิหมุนมันมันมารอบเดียวแล้วมันก็เงียบเลยอะทุกท่านผู้ชมท่านผู้ชมเงียบแล้วอะโอ้ทำมากูแรงเกินโอ้โอ้โห เวลาเล่นนะ ผมเลือกช่วงเวลาการเล่นนี่ดีนะ เป็นคำแนะนำเล็กๆน้อยๆนะโอ้เติมเลยครับผมว้ายว้ายโอ้สี่เหลี่ยวอ่ะสี่เหลี่ยว โอ้สะอึก โอ้โอ้เออเมื่อวานแตกอ้าวแตกเอา วันนี้แม่งว้าวสะบัดอะไรกันนี้ โอ้โห ตอนนี้ ตอนนี้ยังไม่แตกเลยนะครับท่านผู้ชมว้ายคนเมโดนแล้ว โดนแล้ว โดนแล้ว โอเค รู้เรื่องเพื่อน ไม่ ไม่ ไม่อากงสั่งไล่ อย่า อย่า เออ เอา เอาเอาเติ เลยกับพวกยิปี้ยิปี้ยิปี้ยิปีเอาเติมบิ๊กเวน nice สวยงามว่าผมสวย สวยไม่สวยอ่ะไปต่อเนี่ยครับผมโอ้โห ทุน 300 กำไร 300อากงไม่พอแหลกเหล้าอ่ะอากงจะแหลกเหล้าสามเราในแหลกเหล้าไม่ล่านลีหลีไม่ได้ยังหานะผม เออและลืม กด subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะผมอ่าเพื่อจะเป็นกำลังใจผมนะขอย้ำหน่อยขอย้ำหน่อยนะครับผมขอย้ำเฮ้ยโดนอีกแล้วว้าวว้าวยิปปี้โดนแล้วโดนแล้วไม่เพื่อนหยุดเฮ้ยเออนั่นแหละ โอ้โหน้ำตาจะเล็ดเลยเมื่อกี้ ส้มลงนะผม โอ้โห ตอนนี้กำไรมาที่เกือบเกือบสี่ร้อยนะ แต่ผมยังไม่เลิกแล้วกัน เนาะ เพื่อเป็นแบบมันไม่มันไม่เฟี้ยวฟ้าวอะ่ะจริงๆสามร้อยนี่ควรเลิกได้แล้วนะผมถ้าได้นะ ก็แนะนำไม่เลิกเลิกเลย ไม่ต้องเล่นต่อหรอกครับ ดีกว่าไม่ได้อะไรเนาะกำขี้ดีกว่ากำตดเอาเติมเลยครับผม โอ้ กำไรสี่ร้อยเองว่ะทุกคน ไปต่อ โอ้ ขาดช่องเดียวจริงๆขาดช่องเดียวจริงๆเลย โอ้โห ดูดิ อะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยอือฮึโอ้ รู้สึกวันนี้จะแตกยากนะเติมเลยครับผมยิปปี้ยิปปี้ยิปปี้ปิก เวนเฮ้ยจะพันแล้วจะพันแล้วจะพันแล้วขอพันขอพันห้าพันห้าอากงเลิกเลยอากงไม่ต่อแล้วอากงฉิวตังนิดหน่อยเข้าใจไหมผมจะยืนเบ็ดสิบยาวๆนะผม ผมอยากรู้ว่าถ้ายืนเบ็ดเดิมนานๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะอันนี้ไม่แนะนำให้เล่นตามผม ยืนเบ็ดเดียวนานๆจะทำให้การเล่นหรืออ่ารอบหมุนเราน้อยลงนะครับผมเอาโดนไหมโดนไหมเอาโดนแล้วโดนแล้ว พื่อน เพื่อน เออ ขอตัวแพงสุดจบเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเติมเลยกระปุกยิปี้ยิปี้ยิปี้ยิปี้เอาเติมโอ้ย เลิกงามยำดีนะ้วซูเปอร์เมกะเว้ ปึ้มเขาให้ เรียบร้อย เลิกครับผมเลิก เลิกเลยอากงได้ตังกิงเล่าเลี้ยวยีปปียีปปีสซีซัวตาแล้วผม โอเค ก็ขอจบที่ 1,851 บาทเลยละกันเนาะทุนเรา300 เนาะใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อากงตัวเต็งกันด้วยนะผม และลืมกดกระดิ่งติดตามติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 今天看起，疆上写着“秦香莲那三十二岁了，撞个当刀；驸马郎的七君王啊，满皇上的会儿岁了，撞个当朝。”今天看起，上写着“秦”。